ลูก้า369 ยินดีต้อนรับทุกท่าน สมัครสมาชิกง่ายๆเพียง 6 ขั้นตอน 1. ให้ท่านคลิกลิงก์สมัครสมาชิกใต้คลิป 2. ให้ท่านกดตรงนี้ได้เลย 3. ให้ท่านกรอกเบอร์ของท่านเพื่อรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP 4. สร้างรหัส PIN 4ตัวเพื่อความปลอดภัยกับบัญชีท่าน 5. กรอกชื่อนามสกุลและเลขบัญชีของท่าน ข้อมูลต้องตรงกันและเป็นความจริง 6. กดยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถเป็นสมาชิกกับเราได้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามแอดมินได้ 24 ชั่วโมง มาละจ้า เกมเมอร์เมดสาวสวยชิดกีค่ายพีจีค่ายเดิมค่ายแจกค่ายปัง ค่ายคู่มิตรคู่สร้างคู่สมของอาะจตะใครยังไง มาไหมคูณ2ไปแล้วตอนนี้คูณ 3 เข้าหรือเปล่า เข้าไปแล้วนะจ๊ะ โอ้โห มาแล้ว เว็บนี้แตกจริงแน่นอนคอนเฟิร์มปังปัวแน่นอน ต้องช่องเราเท่านั้น เป๊ะปังชัวร์มาแล้วมาถึงก็บิ๊กวินไปเลยจ้าบิ๊กวินแต่ปังปังปัวปัวเมก้าวินไปเลยจ้า ไหนดูซิแจกเมก้าวินพี่แล้วขอสเก็ตเตอร์หน่อย สเก็ตเตอร์ต้องเข้าแล้วไหม เอา มาถึงใต้มาสเก็ตเตอร์เข้ามาเข้าไปแล้วสเก็ตเตอร์ตอนนี้โอ้โห ตื่นเต้นเมข้าเวียนต่อด้วย สเก็ตเตอร์ไปเลยจ้าสิบจีกินปัวปัวสับสับเลยจ้าขอมาลุ้นอีกทีนะจ้าว่าจะแตกจะปัวหรือเปล่า ในสิบจีกินนี้แต่แน่นอนอยู่แล้ว ช่องเราช่องเดิมต้องแจกต้องปัง ให้โชค ให้ลาบกับทุกคนที่เข้ามาดูแน่นอนอะยังไงเข้าไหมมาไหมมาไหมมาหรือเปล่า เหลืออีกเจ็ดสิบปินไปแล้วจ้ะตอนนี้อะยังไงหอยท่ากับบิวหอยท่ากับบิวยังไง ยังไงมาไหมเข้าไหมเหลืออีกห้าสิบปินไปแล้ว โอ้โหยังไงยังไม่มาเอามาไปแล้วเรียบร้อยมาไปแล้ว เรียบร้อยรอบนี้ หลอกให้ตื่นเต้น แต่ก็คูณจุกๆคูณสี่ไปแล้วจ้าขอคูณหกเอาคูณหกไปแล้ว ตอนนี้ขอคูณสิบไปเลยจ้า คูณสิบไปเลยเข้าคูณสิบเข้าคูณสิบไปแล้วเรียบร้อยโอ้โห โทโทบินรอบนี้ กับฟีสปินของเราจะได้สักเท่าไหร่กันไหนดูซีนางเงือกเกมค่ายฟรีปีนี้จะแจกจะปังจะปัวในเกมนี้ไหมอะยังไงอะยังไงเข้าไหมไปแล้วคูณสิบพันสองไปแล้วไหนขอขึ้นอีก ขอขึ้นอีกเอาบิ๊กวินมาแล้วจ้าบิ๊กวินบิ๊กวิน รอบแรกก็แปดพันสี่ไปแล้วตอนนี้ อันไหนยังไงยังไงมาไหมมาไหมเข้าไหมห้าฟีสปินสี่ฟีสปินอ่ะเข้าไหมเข้าไหม ไปแล้วคูณ260โอ้โหคูณ4ไปแล้ว โอ้โห ดอกนี้ขอจุกจุกปังปังเข้าเฟียนเฟียนทันทีขอจุกจุกโป๊ะโป๊ะเลยจ้าอายังไง ยังไงได้อีกไหมไม่อีกไหมขึ้นอีกแล้ว ขึ้นอีกแล้วโป๊ะโป๊ะขอโป๊ะโป๊ะอายังไง น้องเมอร์เมดของเรานี่เว็บตรงเว็บเดียวเว็บนี้แน่นอนโลก้าสามหกเก้าโป๊ะโป๊ะสับสับไปจ้ายังไงยังไง เข้าไหม เท่าไหร่แล้ว เท่าไหร่แล้ว ยังไงขออีก ขออีก ขอปปัวจุกๆ ไม่ง้อเงินเดือน มาแล้วมาแล้วโอ้โหคูณไปแล้วตอนนี้หืมมาคูณหลังๆแบบปปัวจุกๆไปเลยจ้าอะยังไงพันแปดไปแล้วตอนนี้โอเคลาฟิสปินแล้วเรียบร้อยโอ้โห ดอกหลังนี่ปังปังจุกจุกไปเลยโอ้โหหลอกให้ตื่นเต้นมาตั้งนานสุดท้ายก็แสกไปเลยจ้าปังปังปัวปัวจ้า อะยังไงเท่าไหร่บิ๊กวินเท่าไหร่บิ๊กวินของเรา ยังไงยังไงห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันหกหมื่นไปเลยจ้าปุ๊บปัวดอกนี้ตับตับไหนดูซิโททัลบินยงเท่าไหร่ของเราจ้ะหกหมื่นเก้าพันไป